พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เทคโนโลยี CAE สำหรับงานอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญของอุตสาหกรรม ที่มีมูลค่าสูงอย่างอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ครับ ด้วยเหตุนี้การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม หรือเทคโนโลยี CAE มาช่วยในการออกแบบและการผลิตของอุตสาหกรรมนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากครับ นักวิจัยและวิศวกร สวทช ร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทซีเกต เทคโนโลยี ประเทศไทยจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รายใหญ่ของโลกนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม หรือ CAE Computer Aided Engineering มาช่วยในการออกแบบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ตลอดจนการทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น การลดการสั่นสะเทือนของหัวอ่าน อันเนื่องมาจากการหมุนของดิสซึ่งผลจากการนำเทคโนโลยี CAE มาใช้นั้น นอกจากจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถ ในการออกแบบทางวิศวกรรมให้แก่บริษัทแล้ว ยังช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิจัยและพัฒนาโดย m t e c h สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000